บทที่ 4 เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนสำหรับในตอนนี้ เราจะพูดคุยกันในหัวข้อเรื่อง แนวคิดของเทคโนโลยีการศึกษา ซึ่งมีหัวข้อย่อย 4 หัวข้อดังนี้ 1. การเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี เป็นการเรียนรู้ในเรื่องของเทคโนโลยี เช่นการเรียนรู้ระบบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ การเรียนรู้การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ การทำระบบข้อมูลสารสนเทศ การสื่อสารข้อมูลทางไกลผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2. การเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี เป็นการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ เช่น การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หรือ CAI ในการเรียนรู้ความรู้ใหม่ๆ หรือการฝึกทักษะความชำนาญบางประการ หรือการค้นคว้าในเรื่องที่ตนเองสนใจ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3. การเรียนรู้ไปกับเทคโนโลยี เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี เช่น เรื่องของซอฟต์แวร์ โปรแกรมใหม่ๆ ที่จะเอามาช่วยในการทำงานต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์ และการนำเอาเทคโนโลยีนั้น มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน จะเห็นได้ว่า เทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน ครู ผู้สอนควรจะเรียนรู้และติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี เพื่อที่จะได้นำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียนการสอน ซึ่งสอดคล้องกับกรอบแนวคิด T-PACK Model กรอบแนวคิดความรู้ด้านเทคโนโลยี บูรณาการด้านศาสตร์การสอนและด้านเนื้อหา Technological, Pedagogical and Content Knowledge แนวคิดในการเพิ่มคุณค่าของเทคโนโลยีการศึกษา การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนากระบวนการทางปัญญานั้น จะประกอบไปด้วยองค์ประกอบสำคัญ 5 ประการคือ 1. เรื่องการรับรู้สิ่งเร้า 2. การจำแนกสิ่งเร้าเป็นกลุ่มตามความคิดรวบยอด 3. การเชื่อมโยงความคิดรวบยอดเป็นกฎเกณฑ์ หรือหลักการด้วยวิธีอุปนัย 4. การนำกฎเกณฑ์หรือหลักการนั้นไปประยุกต์ใช้ด้วยวิธีนิรนัย 5. การสรุปเป็นองค์ความรู้ใหม่ ครูผู้สอนอาจจัดข้อมูลเนื้อหาในรายวิชาต่าง ๆ ให้ผู้เรียนได้ศึกษาได้ฝึกรับรู้ แสวงหาความรู้ข้อมูล จากนั้นนำมาวิเคราะห์กำหนดเป็นความคิดรวบยอด และใช้เทคโนโลยีประกอบ เช่นการนำเอาคอมพิวเตอร์ มาใช้ในการแสดงแผนผังความคิด ในการเชื่อมโยงเป็นกฎเกณฑ์ หลักการต่างๆ หรืออาจจะจัดเป็นสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้นำเอากฎเกณฑ์ หรือหลักการนั้นมาประยุกต์ใช้ และสรุปเป็นความรู้ใหม่ การใช้เทคโนโลยีการศึกษาพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา ครูอาจใช้การเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยเริ่มต้นจากการกำหนดประเด็นของเรื่อง การวางแผนกำหนดข้อมูลเนื้อหาสาระ การจัดหาแหล่งความรู้ให้ผู้เรียนได้ศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ ช่วยให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และหาวิธีการแก้ปัญหานั้น ครู มีหน้าที่ช่วยในการกำกับการเรียนและชี้แนะผู้เรียน การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษาเป็นการประยุกต์นำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการจัดการศึกษา ปัจจุบันจะเห็นได้ว่า มีการจัดการเรียนรู้โดยมีการนำเอาเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอน แต่ในบางสถานการณ์นั้นอาจจะไม่เหมาะสมที่จะนำเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวมาใช้ ดังนั้น ครูผู้สอนจึงควรใช้เทคโนโลยีในฐานะเครื่องช่วยสอน ไม่ได้ใช้แทนการสอน คุณค่าของเทคโนโลยี อยู่ที่การนำเอามาประยุกต์ใช้ ครูผู้สอนจะเป็นผู้เลือกว่า จะใช้เพื่อจูงใจผู้เรียน เพื่อจัดประสบการณ์การเรียนรู้ หรือเพื่อปรับแต่งสื่อการเรียนรู้ ให้เหมาะสมตามความจำเป็นของผู้เรียน ผู้เรียนซึ่งมีวิธีการเรียนที่แตกต่างกัน ก็อาจจะนำเอาเทคโนโลยีที่หลากหลาย มาช่วยใช้ในการสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยนำมานำเสนอเนื้อหาที่มีความซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น เทคโนโลยีการศึกษาจะช่วยผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ สามารถเรียนได้ตามความสามารถของตนเอง โดยไม่ต้องรอกัน ลดข้อจำกัดในเรื่องของเวลาสถานที่ นอกจากนี้ ยังช่วยให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนเป็นกลุ่มใหญ่ได้ นอกจากนี้ยังช่วยลดปัญหาการขาดแคลนครู ด้วยการนำเอาเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการเรียนการสอน เช่น การใช้สื่อสิ่งพิมพ์ แบบฝึก ภาพการ์ตูนแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้ ชุดการสอน บทเรียนสำเร็จรูป หรือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทบาทของนวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษาต่อการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เทคโนโลยีการศึกษา มีบทบาทในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 6 ด้านดังนี้ 1. ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น ได้เห็นหรือได้สัมผัสกับสิ่งที่เรียน และผู้สอนก็จะมีเวลาให้แก่ผู้เรียนมากขึ้น 2. สามารถตอบสนองในเรื่องของความแตกต่างระหว่างบุคคล นักเรียนที่สามารถเรียนรู้ได้ไวก็สามารถก้าวหน้าไปด้วยเนื้อหาที่มากกว่า โดยสามารถเรียนไปล่วงหน้าโดยไม่ต้องรอเพื่อนที่ช้าสำหรับนักเรียนที่เรียนช้าก็สามารถฝึกทบทวนซ้ำหรืออ่านซ้ำผ่านสื่อเทคโนโลยีได้ 3. ให้การจัดการศึกษาดีขึ้น มีการค้นคว้า การวิจัยและค้นพบวิธีการใหม่ ๆ 4. มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาสื่อการสอน ให้มีคุณค่าและสะดวกต่อการใช้มากขึ้น 5. ทำให้การเรียนรู้ไม่ได้เน้นเฉพาะในเรื่องของด้านความรู้เพียงอย่างเดียว แต่ยังเน้นในเรื่องของด้านเจตคติ และทักษะให้แก่ผู้เรียนด้วย 6. ช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียนมากยิ่งขึ้น เช่น การจัดการศึกษานอกระบบ การจัดการศึกษาพิเศษ Thank you.